วัสดีค่ะพี่เมย์เม ที่นีแฮนด์เมดค่ะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นเสื้อรหัส MF053 EP 1นะคะ สำหรับ EP นี้พี่เมย์จะแนะนำอุปกรณ์ แล้วก็แนะนำวิธีการเริ่มถักงานจากคอ แล้วเราจะจบโดยการที่ต่อดอกนะคะ หลังจากที่เราถักงานออกมา หน้าตาเป็นชิ้นงานแบบนี้ เดี๋ยวจะให้ดูตัวผังลายนะคะ แล้วก็จะแนะนำไหมที่ใช้ ลายตรงนี้เรามีวิธีคำนวณนนะคะ ลายมันจะถักพลิกกลับไปมา ดอกที่หนึ่งที่พี่เริ่มถักคือดอกนี้อันนี้คือดอกที่สอง ดอกที่สาม ดอกที่สี่เวลาเรานับนะคะ ตอนที่เราถักเนี่ย เราจะนับดอกนี้เป็นดอกหนึ่ง ดอกสอง ดอกสาม ดอกสี่นับแบบนี้ แต่เวลาเราถักเสร็จแล้ว เวลาเรานับ เราจะนับทีละคู่ เวลานับดอกนะคะ อันนี้คู่หนึ่งอันนี้คู่ที่สองคู่ที่สามมันจะเยื้องกันอยู่แบบนี้ค่ะคู่ที่สี่ การนับคู่แบบนี้มันจะมีผลกับการ คำนวณตอนที่เราจะ คำนวณชิ้นงานตรงชิ้นคอ พี่เมย์จะสาธิตวิธีการ คำนวณตรงที่เป็นชิ้นคอก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะ แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ถักเสื้อ MF 0 5 3พี่เมย์ใช้ไหม เป็นไหมคอตตอนนะคะ เป็นคอตตอนเนื้อแท้ไม่ขัดเงา ตัวนี้จะกรอสี่เส้น พอกอสี่เส้นแล้วทีนี้ขนาดของเส้นนะคะ จะเท่ากับยี่สิบเส้นอ้วน เพราะฉะนั้นไหมที่ทดแทนได้ เป็นไหมเส้นขนาดยี่สิบเส้นอ้วนจะใหญ่กว่าเบอร์ยี่สิบนิดนึง เบอร์ยี่สิบใช้ได้ไหมใช้ได้ เบอร์สิบหกใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะ ทั้งหมดไหมอะไรก็ได้ ใช้ได้หมดนะคะ แต่ว่ามันมีผลกับตอนที่คุณจะคำนวณตัวดอกนะคะเดี๋ยวคุณมาดูก่อนว่าถ้าพี่ใช้ไหมตัวนี้ ไหมข้อต้อนกอสี่เส้น เส้นขนาดยี่สิบเส้นอ้วน พี่จะเริ่มเท่าไหร่ แล้วเดี๋ยวคุณค่อยเอาไปปรับเข้ากับไหมแล้วก็ขนาดของตัวของคนใส่นะ เข็มโคเช พี่ใช้เข็มโคเช หัวขนาดสองมิล ขนาดหัวคือตรงนี้ อันนี้นะคะ นี่เบอร์นะ เข็มโคเช เวลาเราดูขนาดหัวคือตรงนี้ค่ะ ตรงที่มือพี่จับ วิธีเลือกเข็มให้เหมาะกับไหม ให้เราใช้หัวเข็มตรงนี้นะคะ คาด แล้วเราลองเอามือเราลูบดูค่ะ ถ้าเข็มโคเชกับไหม ตัวหัวตัวนี้มันไม่เกินออกมามาก นั่นแสดงว่าเวลาเราถัก มันจะดึงไหม ได้ดี หัวเข็มไม่ควรใหญ่เกินไปไม่ควรเล็กเกินไป ถ้าเป็นยี่สิบ เส้นอ้วน พี่เมย์ใช้หนึ่งจุดห้ามิล ทีนี้ถ้าเป็นยี่สิบเส้นธรรมดานะคะ ถ้าคุณจะใช้ยี่สิบเส้นธรรมดา หัวเข็มตรงนี้ที่พี่แนะนำก็คือหนึ่งจุดห้ามิล ถ้าคุณจะใช้เบอร์สิบหก เส้นเดียว หัวเข็มที่แนะนำคือหนึ่งจุดสองห้านะคะ หนึ่งจุดสองห้าหรือถ้าเกิดใครถักงานที่เบาๆมือ ก็สามารถใช้หนึ่งมิลได้ ตัวนี้สามารถปรับได้ทั้งหมด ไหมที่ใช้พี่เมย์เตรียมไว้สามร้อยกรัมค่ะ เรามาดูผังที่ใช้ในการถัก พี่เคยสาธิตวิธีการถักลายนี้นะคะ เป็นลายซิกแซก รหัสคือ CRO 0 8 3ลิงก์เดี๋ยวพี่จะลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ เวลาเราถักเราจะถักพลิกกลับไปมา ดอกที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้ ตรงนี้เป็นดอกที่สอง ตอนนี้เป็นดอกที่สาม ลายมันจะสับว่างกันมา เดี๋ยวพี่จะขึ้น ดอกที่หนึ่ง ดอกที่สอง ดอกที่สามให้ดู เรามาดูวิธีถักค่ะ ตอนที่ถักรหัส CRO 083นะคะ พี่เมย์ถักสาธิตโดยการใช้ไหม ซัมเมอร์ เบอร์ 16 เส้นเดียว ตรงนี้จะเป็นการถัก 20 เส้นอ้วน เวลาเราเริ่มเราก็เริ่มเหมือนกันค่ะ พันหัวเข็ม ดึงห่วงออกมา เราจะเริ่มโดยการถักโซ่เจ็ด ถักตามผังดูผังประกอบ หรือจะลองดูที่คลิป ของรหัส CRO 0 8 3ก็ได้ นะ ขึ้นด้วยโซ่เจ็ดค่ะ สาม สี่ ห้า หก เจ็ด พอโซ่เจ็ดเสร็จแล้วนะคะ เราเอา หัวเข็มเนี่ยแทงลงไปตรง โซ่หนึ่ง แล้วเราก็ดึงผ่านออกมา หลังจากดึงผ่านเสร็จแล้ว เราจะขึ้นด้วยโซ่สาม ซ่สามเป็น ดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่ง พันหัวเข็ม ถัก ดับเบิลโคเชลงไปในช่องตรงนี้ โซ่สามเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ ตอนนี้มีสองหลักละเราจะถักลงไปในนี้ทั้งหมดสิบสี่หลัก นับไปเรื่อยๆนะคะ ตัวที่สามตัวที่สี่ ตัวที่ห้า ตัวที่หก ตัวที่เจ็ด ตัวที่แปด ตัวที่เก้า ตัวที่สิบ เวลาเราถักนะคะ ใช้ดันหัวเข็มยาวนี่ค่ะพันหัวเข็ม ดันยาวแล้วดึงกลับ ดันยาว วิธีถักดึงแล้วดันยาวแบบนี้มันจะทำให้เราได้ตัวของ ลายที่เราถักและช่องโซ่ที่มันเท่ากันสิบเอ็ดแล้วนะคะ ดูตัวที่สิบสองดันยาวค่ะ ตัวที่สิบสี่เราถักทั้งหมดสิบสี่ตัว งานออกมาจะได้เป็นแบบนี้เป็นครึ่งวงกลม พอได้ครึ่งวงกลมเสร็จแล้วนะ ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สี่โซ่สี่แล้วพลิกกับพันหัวเข็ม ปกติเวลาเราแทงดับเบิลโคเชเราจะถักลงไปในในโซ่ ที่เห็นง่ายๆ แบบนี้ค่ะ ที่เราเห็นโซ่ง่ายๆมันมีเทคนิควิธีทำให้งานเราเนียนนะคะ แทงลงไปที่ตัวไม่แทงตรงโซ่ แทงไปตรงตัวของดับเบิลเพราะว่างานเราเป็นงานที่พลิกกลับไปมา ถ้าเราแทงตรงช่องโซ่ด้านบนรูมันจะโบนี่ค่ะ แทงลงมาตรงตัวมันเนี่ย โซ่หนึ่งนี่นะคะ ถักแทงลงไปตรงตัวมันขั้นด้วยโซ่หนึ่งทั้งหมดจะได้ออกมาสิบสี่หลัก ถักวนไปจนถึงตรงซ้าย เราถักวนมาจนมาถึงตรงซ้ายมือสุดนะคะ ตัวสุดท้ายลงตรงช่องโซ่ค่ะ โซ่หนึ่ง พันหัวเข็มแทงลงไป งานเราจะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ สองแถว แถวต่อไป เราจะขึ้นแถวที่มันเป็นกีบ โซ่สามนะคะพลิกกลับ พอพลิกกลับมาพันหัวเข็มค่ะ แทงลงไปในช่อง ถักดับเบิลโคเชต์พอถักดับเบิลโคเชต์แล้วนะคะ ปกติเราจะขึ้นโซ่เลย มีวิธีทำให้หลักที่หนึ่งเนียน เอาหัวเข็มนะคะ แทงลงมาในช่อง ดึงห่วงขึ้นมา มีอยู่สองแล้วรวบนับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามทำแบบนี้ตรงหัวจะเนียนกว่า เราถักดับเบิลโคเชลงไปอีกหกตัว นับรวมตัวโซ่ตรงนี้เป็นเจ็ดหลักตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตรงนี้ตัวที่เจ็ดพอเราได้ครบตัวที่เจ็ดเวลาเราลงนะคะ มันจะมีช่องนี้เป็นช่องที่เราใช้อยู่ เราข้ามหนึ่งช่องมาลงช่อง ขึ้นมาเป็นสองห่วงนะคะ รวบพร้อมกันเป็นซิงเกิลพอถักซิงเกิลเสร็จแล้วเนี่ยปกติเราจะขึ้นด้วยโซ่สามพอเรารวบอย่างนี้เสร็จแล้วเรานับเป็นโซ่ที่หนึ่งเลยนะคะ ซิงเกิลเนี่ยเป็นโซ่หนึ่ง ถักขึ้นไปสองตัวค่ะสองสาม ถักแบบนี้งานจะเนียนกว่านะพันหัวเข็ม ลงไปค่ะ ถักดับเบิลโคเช ตรงนี้พี่เมย์ถักแค่โซ่สองนะคะต่อจากซิงเกิลเพราะมันจะไม่ยาว ตรงนี้ พันหัวเข็มยังไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะ ห่วงค้างอยู่ในเข็ม แทงลงไปค่ะ ขึ้นมามีสองห่วงขึ้นมามีสองห่วงแล้วเราก็รวบ นับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่งโซ่ตัวที่สองโซ่ตัวที่สามแล้วเราก็ถักอีกเจ็ดหลักสองนะคะ ต่อไปตัวที่สาม ต่อไปตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดค่ะ พอได้ตัวที่เจ็ดเสร็จแล้ว เวลาเราลงเว้นหนึ่งช่อง ลงช่องเนี้ย พอลงไปเสร็จแล้วนะคะ ขึ้นมามีสองห่วงแล้วเรารวบ เรานับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่งเลย แล้วเราก็ถักโซ่อีกสองตัว รวมเป็นสามถักดับเบิลโคเชต์ ถักวนมาแบบนี้ค่ะ ถักวนมาให้ได้ห้ากีบ งานเราจะถักออกมาทั้งหมดห้ากีบกีบที่ห้าลงที่เดิมค่ะ เว้นหนึ่งช่อง ลงตรงนี้ ถักซิงเกิลพอเราถักซิงเกิลเสร็จแล้วนะคะ งานตรงนี้จะจบด้วยโซ่เจ็ด สาม สี่ ห้า หก เจ็ด โซ่เจ็ด ตรงมุมตรงนี้ค่ะ แทงลงไปในช่อง ถักซิงเกิลโคเชงานออกมาจะเป็นแบบนี้ อันนี้คือดอกที่หนึ่ง ต่อไปขึ้นดอกที่สอง โซ่สามค่ะพลิกกลับมา เราจะถักกลีบลงไปในนี้ ถักดับเบิลโคเชลงไปเจ็ดเจ็ดตัว นับรวมกับดับเบิลโคเช จำนวนหลักรวมทั้งหมดที่เราจะถักลงไปนี้นะคะ นับรวมโซ่ด้วยจะต้องได้ทั้งหมดสิบสี่หลัก สองสี่หก แปดสิบ เวลาเราถักนะคะกีบเนี่ยมันจะขึ้นมาเกะกะเราพับมันไป เราจะถักง่าย สิบเอ็ดสิบสอง ตัวที่สิบสาม ตัวที่สิบสี่ตอนที่เราจะวนกลับเราจะมีการเชื่อม นี่นะคะ ตัวที่สิบสี่ตรงนี้ค่ะ มันจะมาเชื่อมกับกลีบแรก คลายกลีบออกมา เวลาเชื่อมเอาหัวเข็มแทงลงไปตรงช่องโซ่ตรงนี้ พอแทงเสร็จแล้วนะคะ ขึ้นมาเราถักซิงเกิลอันนี้เป็นการเชื่อม พอเชื่อมแบบนี้เสร็จแล้วขึ้นแถวต่อไปค่ะ ตรงที่เราเชื่อมเนี่ยเรานับเป็นโซ่หนึ่งเลยนะแล้วเราถักขึ้นไปอีกสามนับรวมกันมันจะได้โซ่สี่พอดี ถ้าเราถักซิงเกิลแล้วเราถักขึ้นไปโซ่สี่มันจะยาวเกินไป เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นซิงเกิลโซ่สามแล้วเราพลิกกลับ พอเราพลิกกลับมานะคะ ตรงนี้มันจะถือเป็นหลักที่หนึ่งเราก็แทงลงไปหลักที่สองไม่แทงลงตรงช่องโซ่ แทงลงตรงตัวมัน ถ้าแทงลงช่องโซ่มันจะแทงแบบนี้ เดี๋ยวพี่ให้ดูว่าความแตกต่าง ถ้าแทงช่องโซ่งานจะเป็นรูโบ ถ้าแทงตรงตัวมัน ตัวรูโบจะหายไป งานจะเนียนขึ้น เวลางานมันถักพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่ง ตรงนี้มันจะสวยกว่า ถักลงตรงช่องโซ่ แถวนี้จะเป็นโซ่หนึ่งซิงเกิล จะได้ออกมาทั้งหมดสิบสี่หลัก ถักตรงนี้วนมาจนถึงตรงหัว เราถักดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่หนึ่ง จนมาถึงตัวสุดท้าย สุดท้ายมันจะจบด้วยโซ่หนึ่ง แล้วถักดับเบิลโคเชลงไปตรงช่องโซ่เนี่ยค่ะดอกที่สองจะเป็นแบบนี้นะ ก่อนที่เราจะถักกีบหน้าตาแบบนี้เลย ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่เป็นกีบขึ้นด้วยโซ่ ขึ้นด้วยโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วตรงนี้เราถักดับเบิลโคเช โซ่สามดับเบิลโคเชแล้วเราก็ถักกีบค่ะ เวลาเราถักกีบเอาหัวเข็มนะคะ แทงลงไปที่ช่องขึ้นมาสองหลัก แล้วเรารวบนับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่ง โซ่สอง โซ่สามถักดับเบิลโคเชลงไปค่ะ อีกหกตัวนับรวมตัวโซ่ จะได้ทั้งหมดเจ็ดหลัก สามนะคะ ต่อไปตัวที่สี่ตัวที่ ห้า ตัวที่หก ตัวที่เจ็ด พอได้ทั้งหมดเจ็ดหลักเสร็จแล้วลงเหมือนเดิม นี่ค่ะแล้วเราก็ขึ้น ซิงเกิลตัวนี้นับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่งถักโซ่ขึ้นไปอีกสองตัว แล้วถักดับเบิลลงไปในช่องเดิม เอาหัวเข็มแทงลงมาที่ช่อง ขึ้นมาสองห่วงรวบ ถักโซ่อีกสองหลัก นับเป็นหลักที่หนึ่งของดับเบิลโคเช แล้วเราก็ถักดับเบิลลงไป งานออกมาก็จะเป็นกีบ ถักกีบให้ครบห้า แล้วจบตรงนี้ด้วยโซ่เจ็ด ดอกที่สองนะคะเวลาเราถักเนี่ย หลังจากที่เราไล่ไล่กีบมา นะคะกีบที่หนึ่งกีบสองกีบสามกีบสี่กีบห้า งานจะมาจบตรงนี้โดยการถัก โซ่เจ็ดแล้วซิงเกิลลงไปที่ช่องโซ่ หลังจากนั้นเราจะขึ้นด้วยโซ่สามแล้วเราพลิกกลับ พอเราพลิกกลับ เราจะถักดับเบิลโคเชลงไปอีกสิบสามหลักนับรวมโซ่ตรงนี้มันจะได้สิบสี่หลัก ตอนที่เราถักแถวที่หนึ่งของดอกนะคะ แถวนี้นะ แถวที่หน้าตาแบบนี้ เวลาเราจะถักวนกลับอย่าลืมเชื่อม หลังจากที่เราถักครบสิบสี่หลักเสร็จแล้ว เราจะต้องเชื่อมตรงนี้นะ แทงลงไปตรงช่องโซ่ค่ะ แล้วถักซิงเกิลซิงเกิลนับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่ง ถักนับนะคะ เป็นโซ่ โซ่เนี่ย ซิงเกิลนับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่ง ตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่สอง ตัวที่สาม ตัวที่สี่ มันก็คือซิงเกิลหนึ่งตัว แล้วข้างบนเป็นโซ่สาม งานจะจบแบบนี้นะ แล้วพลิกกลับ พอพลิกกลับเสร็จแล้ว เราไม่ลงหลักที่หนึ่ง เราลงตรงตัวของมันหลักที่สอง ไม่ลงตรงช่อง โซ่หนึ่งลงตรงตัว ดันหัวเข็มให้ยาวแล้วเราจะถักได้ง่าย ตัวมันจะไม่แน่น งานมันจะฟู ถ้าเราไม่แทงหัวเข็มดันยาวแบบนี้ แถวต่อไปเวลาเราแทงลาย เราจะแทงไม่ลงเพราะงานมันจะแน่นค่ะ หัวเข็มจะช่วยให้งานฟูขึ้น แถวที่เราถักโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชนะคะ หักวนกลับมาถึงตรงริม เรามาดูลายถักดอกที่สามนะคะ ดอกหนึ่งอยู่นี่ นะ อันนี้ดอกสอง อันนี้ดอกสาม ดอกที่สามนะคะ มันจะถูกเกี่ยวอยู่สองครั้ง ครั้งแรกเนี่ย มันจะเป็นแถวที่หนึ่งเกี่ยวกับกีบนี้ แล้วเราก็ถักวนกลับมา มาเป็นแถวที่สองของดอกที่สาม ตอนที่เราจะวนกลับไปเพื่อถักกีบ เราจะต้องเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งกับดอกครั้งนี้ค่ะ ลายมันจะลงตัวแบบนี้พอดี เวลาเกี่ยว อย่าลืมนะ ตั้งแต่ดอกที่สามเป็นต้นไปถักเหมือนกันนะคะหนึ่งถักต่างหากสองถักต่างหาก หน้าตาไม่เหมือนคนอื่น ตั้งแต่แถวที่ดอกที่สามดอกอื่นจะต้องถักเหมือนดอกที่สามเนี่ยค่ะมันจะต้องเกี่ยวสองครั้ง เวลาเกี่ยวก็แทง ดึงห่วงออกมา แล้วรวบรวบถักซิงเกิลนะคะ พอเป็นซิงเกิลเสร็จแล้วเรานับเป็นตัวที่หนึ่ง เนี่ย เราถักโซ่ลงไปอีกสองตัว แล้วพลิกกับ พันหัวเข็ม ถักดับเบิลโคเชต์ลงไปเพื่อถักกีบกีบมันจะเริ่มตรงนี้ วิธีถักกีบเอาหัวเข็มแทงลงไป ขึ้นมามีสองถักซิงเกิลนับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแล้วถักดับเบิลโคเชต์ลงไป ถ้าดอกเราเกี่ยวถูกกีบเราจะเหลือสามเดี๋ยวจะให้ดูจุดสังเกต ตรงนี้สี่แล้วนะห้าหกเจ็ดเว้นหนึ่งลงช่องถัดไปถักซิงเกิลถ้าเราถักถูก แล้วเกี่ยวถูกที่ ดอกที่ผ่านมามันจะเหลือสามกีบ เหลือหนึ่งเหลือสองเหลือสาม อันนี้คือดอกที่หนึ่ง ดอกที่สอง ตอนนี้มันเหลือสี่ พอมันเหลือสี่นะคะ เดี๋ยวตอนเราถักวนมา มันจะมาถูกเกี่ยว แล้วพอเราถักยาวไปเรื่อย ๆ วิธีเช็คกีบว่าเราเกี่ยวถูกไหมกีบมันต้องเหลือสามนะคะเหลือสาม ฝั่งขวาเหลือสาม ซ้ายเหลือสาม ขวาสามซ้ายสาม แล้วลายมันจะกลับด้านเหมือนกัน ถ้าเราดูแบบนี้นะคะ ลายด้านนี้จะเป็นลายด้านที่โชว์ด้านถูกออกมา ลายด้านนี้จะเป็นลายที่มันโชว์ด้านคว่ำเพราะว่างานเป็นเป็นงานซิกแซก เราถักวนมาเหมือนดอกที่สาม วนมาจนได้ความยาวตามต้องการ เดี๋ยวเรามาดูว่าความยาวต้องตามต้องการจำนวนมันต้องเท่าไหร่คำนวณยังไง เสื้อเรานะคะสำหรับ MF 053ทรงที่ถักออกมา จะเป็นเสื้อคล้าย ๆ กับเสื้อท็อปดาวท็อปดาวถักจากข้างบนลงมา ตรงนี้จะเป็นชุดที่หนึ่ง นี่นะคะ เป็นชุดที่หนึ่ง ตรงช่วงหน้าอกเป็นชุดที่สอง ช่วงหน้าอกกับช่วงสะโพกเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ แต่ต้นแบบพี่เมย์จะถักสองชิ้นเท่ากัน เพราะฉะนั้นเวลานับงานนะคะ พี่จะนับตรงนี้เป็นช่วงที่หนึ่งอันนี้เป็นช่วงที่สองอันนี้ช่วงที่สาม แขนจะเป็นช่วงที่สี่ แขนสองข้างหลักการถักเหมือนกัน มาดูวิธีคำนวณ ต้นแบบ ต้นแบบที่พี่คำนวณพี่มาจากไหมนะคะ เส้นไหมขนาดยี่สิบเส้นอ้วน หัวเข็มที่พี่ใช้คือสองมิลนนะ รอบอกที่พี่ถักหนึ่งร้อยเซนจำนวนดอกที่พี่ถักออกมาทั้งหมด พี่จะถักสามสิบดอกสามสิบดอกแบ่งเป็นอะไรบ้างสามสิบดอกนะคะ พี่จะแบ่งเป็นแขน ขนสองข้าง ข้างซ้ายหก ข้างขวาหก ชิ้นหน้าเก้า ชิ้นหลังเก้า เอาหกบวกเก้า บวกหก บวกเก้า ได้สามสิบดอก สามสิบดอก เวลาเราคำนวณ ให้เราดูจาก ดอกเราเป็นหลัก ให้เราถักออกมา ก่อนที่เราจะได้ตัวตัวที่เป็นบนไหล่วิธีคำนวณง่ายที่สุดก็คือถักยาวออกมา แล้ว พับทบครึ่ง นี่นะคะ เราพับทบครึ่งแล้วเรามาวัดว่าหน้าอกเราได้ไหม ถ้ารอบอกเราได้นะคะ ถ้า รอบอกเราได้จำนวนเท่าไหร่ที่รอบอกเราได้จดไว้ ของพี่นะคะ รอบอกจำนวนที่ได้ที่ใส่ได้พอดีพอดีสำหรับยี่สิบเส้นอ้วนหัวเข็ม สองมิลรอบอกที่พี่ใส่ได้พอดีพอดีคือยี่สิบดอกนะคะยี่สิบดอกพี่ถอยกลับ พอยี่สิบดอก มันแบ่งเป็นหน้าสิบหลังสิบพี่เอาเลขมา หยอดตรงนี้ค่ะ เป็นหน้าเก้าหลังเก้า หน้าเก้าหลังเก้า เพื่อให้ เวลาที่ เรา แบ่ง เราแบ่ง และเราเชื่อม พี่จะต่อตรงรักแร้ ข้างละดอก นั่นแสดงว่า ข้างหน้า ไปต่อรักแร้ หนึ่งดอก ข้างหลัง ไปต่อรักแร้หนึ่งดอกเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะคะ ตรงนี้ก็ ข้างหน้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบ ข้าง หลังเก้าบวกหนึ่งก็ เป็นสิบ แล้วมันจะได้ตัวเท่ากับรอบอก เราจะเห็นว่าเลขตรงนี้มันจะน้อยกว่าตรงแถวที่สองอยู่หนึ่งนะคะ เพราะว่าพี่จะไปเพิ่มตรงรักแร้แทน แถวที่สามตรงสะโพกพี่ถักเท่าเดียวกับหน้าอก เพราะฉะนั้นเวลาเรา คำนวณให้เรา คำนวณจากตรงชิ้นที่สองค่ะ จะง่าย หาชิ้นที่สองออกมาก่อน แล้วไปแบ่งแขนนะะชิ้นที่สองตรงนี้ลบออกหนึ่งเราจะได้หน้ากับหลัง ถ้าเราได้ชิ้นที่สองยี่สิบขอให้มันเป็นเลขคู่นะคะ จะคำนวณง่าย ถ้าเราได้หน้าบวกหลัง รอบอกเราที่เราใส่สบายสบายยี่สิบดอกยี่สิบดอกหน้าสิบหลังสิบเวลาเอาไปหยอดตัวเลขตรงนี้ลบออกหนึ่งมันจะเป็นหน้าเก้าหลังเก้าแล้วที่เหลือเป็นแขน ทีนี้เราก็ไปดูว่าแขนเราอ่ะหกดอกหรือห้าดอก วิธีคำนวณเราก็เอาไปดู ไปดูดอกเรา เวลาเรานับดอกนะ นับดอกเราต้องนับแบบนี้นะคะ นับอย่างนี้นะ ดอกที่หนึ่งคือสองอันแรก หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หกนับคู่แบบนี้ค่ะ แล้วลองพับทบดู ว่าเราใส่ได้ไหม แขนกว้างประมาณหกดอก ถ้าใส่ได้ตรงนี้คือช่วงแขน แขนเราสามารถดูได้จากงานจริงเราเลย นี่นะคะ แขนพี่จะใช้แขนประมาณหกดอก ทีนี้ของคุณ คุณลองหยอดตัวเลขดู หาชิ้นหน้าอกออกมาก่อนนะคะว่ารอบอกคุณเท่าไหร่ ให้คุณถักชิ้นงานออกมา ยาวออกมาเท่ากับชิ้นหัวไหล่ค่ะนะคะ ชิ้นที่อยู่ด้านบนสุดของพี่ถักออกมาทั้งหมดสามสิบดอก หรือคุณจะถักชิ้นตรงหน้าอกก็ได้นะคะ ชิ้นตรงหน้าอกก็คือยี่สิบดอก เดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อกันค่ะ เพราะตอนนี้งานเรามันเป็นเส้นยาว ต้นแบบตรงนี้นะคะ พี่เมย์ถักชิ้นตรงหน้าอก ชิ้นตรงหน้าอก พี่เมย์จะ ใช้ทั้งหมดยี่สิบดอก เวลาเรานับดอกที่พี่บอกก็นับอย่างนี้นะนับหนึ่งคู่ตรงนี้เป็นหนึ่งดอก ดอกที่หนึ่ง ดอกที่สอง ดอกที่สามนับแบบนี้นะพี่จะใช้ทั้งหมดยี่สิบดอก แต่ให้เราถักขึ้นมาแค่สิบแปดดอกนะคะ พอถึงดอกที่สิบเก้าเราจะเริ่มเอามาต่อกัน วิธีดูว่าลายมันต่อไหมต่อได้ไหมให้ดูอย่างนี้นะให้คุณสังเกตค่ะ ด้านนี้กับด้านนี้มันจะอยู่ฝั่งเดียวกัน ถ้ามันอยู่ คนละฝั่งแบบนี้ยังต่อกันไม่ได้นะคะ ต้องให้มันอยู่ฝั่งเดียวกัน พี่จะต่อตรงที่การเริ่มถักดอกที่สิบเก้า ให้เราถักดอกออกมาหน้าตาแบบนี้ก่อนนะคะหน้าตาเหมือนที่พี่ถัก มีสามกลีบ เราจะเอากลีบที่สี่ไปต่อ ก่อนที่เราจะต่อนะ ให้เราถักดอกที่สามให้เสร็จ เนี่ยค่ะ กลีบที่สามเสร็จแล้วเราก็ขึ้น ซิงเกิลนับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่งโซ่สอง โซ่สาม เราจะเอาโซ่ตัวที่สามเนี่ยค่ะ มาเกี่ยว ดูจุดที่มันจะเกี่ยว มันจะเกี่ยวจุดนี้ นะคะเกี่ยวจุดกีบตรงนี้ค่ะ วิธีเกี่ยว เกี่ยวด้านหลัง แทงจากด้านหลังไปด้านหน้า แล้วดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วถัก ดับเบิลโคเชแล้วเราถักงานเรา ด้านที่เราถักอยู่ปกติ ให้จบแถว งานตรงนี้มันก็จะถัก เอาหัวเข็มแทงลงไปที่ช่อง ถักกีบค่ะ หลังจากที่เราถักดอกนี้นะคะ ดอกรองสุดท้าย เกี่ยวกับจุดนี้ แล้วเราถักถักกีบที่สี่กีบที่ห้าถักปกติ จบงานตรงนี้ด้วยการถัก โซ่เจ็ดถักปกติ ขึ้นด้วยโซ่สาม แล้วพลิกกลับ อย่าลืมใส่มาร์กเกอร์ตรงดอกที่หนึ่งนะคะ เพราะเดี๋ยวเราจะหาดอกที่หนึ่งไม่เจอ ถักดับเบิลโคเชต์ลงไปค่ะ ทั้งหมดเจ็ดตัว นับรวมกับโซ่เมื่อกี้ด้วย ตอนนี้ได้สี่ละทั้งหมดสิบสี่นะคะ สอง สี่ ห้า ตัวที่หก ตัวที่ เจ็ด แปด เก้า สิบ สิบเอ็ด สิบสอง ตัวที่สิบสาม ตัวที่สิบสี่ หลักสุดท้ายค่ะ มันจะไปเกี่ยวกับกีบเมื่อกี้ที่เราเพิ่งถักมา ตรงนี้ แทง แล้วเราก็ดึง ดึงห่วงออกมา ถักซิงเกิล นับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ตัวที่สามพี่งานกลับค่ะ พอเราพลิกงานกลับ นะคะ ตรงนี้มันเป็นโซ่สี่นะ มันเป็นซิงเกิลแล้วถักขึ้นไปอีกเป็นโซ่สามบวกกับซิงเกิลลงตัวที่ สองถักโซ่หนึ่งกับดับเบิลโคเชลงไปในช่องโซ่ จะได้ออกมาทั้งหมดสิบสี่หลัก แถวที่สองนะคะ หลังจากที่แถวที่หนึ่งนะมันเชื่อมกับกีบนี้มานะแถวที่สองพอมันวนมา มันจะมาเชื่อมกับกีบข้างล่างเนี่ยค่ะ เพราะว่าตามกติกาที่เราถักมากีบมันต้องเหลือสามตอนนี้มันมีสี่เห็นไหมคะมันจะมาเชื่อมถักซิงเกิลโซ่สองแล้วพลิก กลับอีกครั้งหนึ่งพลิก กลับมา เราเช็คงานค่ะ ตรงนี้เราเชื่อมหมดแล้ว เหลือแต่ด้านบนนะคะ ที่จะต้องปิดงานตรงรูโบตรงนี้ พันหัวเข็ม ถักดับเบิลโคเชต์เอาหัวเข็มแทงลงไปที่ช่อง ดึงห่วงออกมา ถักซิงเกิลถักโซ่ขึ้นไปอีกสอง เป็นดับเบิลโคเชต์หลักที่หนึ่ง ต่อไปดับเบิลโคเชต์หลักที่สอง หลักที่สาม หลักที่สี่ ห้า หลักที่หก หลักที่เจ็ดแล้วเราถักกีบเราเหมือนเดิมค่ะ เว้นหนึ่งช่อง ถักซิงเกิล ขึ้นไปโซ่สอง พันหัวเข็ม ถักดับเบิลเอาหัวเข็มแทงลงมา ดึงห่วงขึ้นมา รวบโซ่สองเป็นดับเบิลโคเชถักกีบวนมา จนมาถึง จนมาถึงกีบที่สี่ เรามาดูดอกสุดท้ายตรงนี้ นะ หลังจากที่เราถักแถวที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะ ปกติเนี่ย แถวที่หนึ่งมันจะเชื่อมแค่จุดเดียว เฉพาะแถวที่หนึ่งของดอกสุดท้ายนะคะ มันจะเชื่อมสองจุด จุดแรกที่มันเชื่อมคือตัวนี้ อีกจุดหนึ่งที่มันเชื่อม ก็คือ ดอกที่หนึ่งจุดที่มันเชื่อมก็คือแถวที่หนึ่งเหมือนกัน เราจะต้องแทงทะลุผ่านนะคะ จับงานให้ชนกัน นี่ยแทงทะลุผ่าน แถวนี้กับแถวนี้ แทงทะลุออกมาแล้วถักซิงเกิลจุดที่เชื่อมต่อเป็นสองจุดนี้นะคะ ให้ระวังดอกสุดท้ายนะ มันจะไปแทงทะลุกับแถวที่หนึ่งที่เราเริ่มต้น เพื่อให้งานมันเชื่อมกัน หลังจากนั้นเราถักต่อ ถักวนกลับ ตรงนี้นับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่ง โซ่สอง โซ่สาม โซ่สี่ งานจะคือซิงเกิลกับโซ่สามพลิกกลับค่ะ พอเราพลิกกลับมา เรามาถักลงไปตรงตัวที่สอง ถักโซ่หนึ่งกับซิงเกิลแล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อมอีกครั้งหนึ่ง แถวที่สองของ กลีบสุดท้าย พอเราถักมาตรงนี้ นะ ตรงหลักสุดท้ายหลักที่สิบสี่ มันจะมาเชื่อมตรงนี้ค่ะเห็นกลีบไหมคะหนึ่งสองสามเชื่อมตรงกลีบที่สี่งานมันจะชนกันแบบนี้พอดี ถักซิงเกิลโซ่สองพลิกกลับพอพลิกกลับเสร็จแล้ว งานจะได้ ออกมาหน้าตาแบบนี้ ฝั่ง ทางนี้เราเชื่อมหมดแล้วนะ พันหัวเข็มลงไปถักดับเบิลถักกีบค่ะ ตรงนี้ตัวที่สี่ ตัวที่ห้า ตัวที่หก ตัวที่เจ็ด ข้ามหนึ่งช่อง ถักซิงเกิล เราถักมา กิบที่หนึ่งกิบที่สองกิบที่สามตอนที่ขึ้นกิบที่สี่เราจะเชื่อมอีกครั้งหนึ่งหลังจากถักตรงนี้นะคะ ได้ออกมาสามกีบมาดูตรงกีบที่สี่ค่ะ เดี๋ยวกีบที่สี่มันจะมาเชื่อมช่องนี้ หน้าตาการเชื่อมออกมากีบจะบิดแบบนี้นะ บิดเหมือนตัวนี้ค่ะ วิธีเชื่อม โซ่หนึ่งโซ่สอง เรามาดูจุดที่เชื่อม จุดที่เชื่อม มันจะเชื่อมตรงที่เป็นตัวโซ่ เพราะฉะนั้นเราถักตรงนี้ก่อนพันหัวเข็มลงมา เนี่ยมันจะเชื่อมตรงนี้ หนึ่งนี่นะคะ เอาหัวเข็มแทงลงไปก่อน นับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ตัวที่สาม มันจะเอาโซ่ตัวที่สามตัวนี้มาเชื่อม วิธีเชื่อม แทง ทีนี้ถ้าเราดึงกลับมามันโซ่มันจะเกิน เพราะฉะนั้นเราถักแค่โซ่ตัวเดียว แล้วเราแทงดึงผ่าน เราดูงานที่เราถักอยู่ค่ะ โซ่จะได้โซ่สองเท่าเดิม ตรงนี้มันจะเป็น ดับเบิลโคเชเราก็ปล่อยแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชต่อ นับรวมตอนนี้ได้สองละสาม สี่ ตัวที่ห้า ตัวที่หก ตัวที่เจ็ด ข้ามหนึ่งช่อง ถักซิงเกิลเรามาดูกลีบที่ห้านะคะ หลังจากเราซิงเกิลเสร็จ แล้วเราขึ้นด้วยโซ่สอง นับเป็น ดับเบิลโคเช พันหัวเข็มค่ะลงไป ถักดับเบิลโคเชต์ เอาหัวเข็มแทงลงไปค่ะ เอาห่วงขึ้นมา รวบนับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ตัวที่สาม พันหัวเข็มลงไป ถ้าเราถักต่อคือพันหัวเข็มลงไปนะ ทีนี้เราจะต้องเอาตัวนี้ค่ะ เราถักแค่โซ่หนึ่ง เราจะเอาไปเชื่อม หน้าตาแบบนี้นะซิงเกิลโซ่หนึ่ง เอามาเชื่อมกับดอกแรก ดอกแรกมันจะมีอยู่สองแถวเห็นไหมมันมีแถวนี้กับแถวนี้ เชื่อมตัวนี้ เชื่อมตัวที่ด้านบนของแถวที่หนึ่งแทงด้านหลังนะคะ ดึงผ่านออกมา มันจะได้เป็นโซ่สอง พันหัวเข็มถักดับเบิลสาม วมโซ่เป็นห้า เป็นหก เป็นเจ็ด เราจะจบงาน ตอนเราจบงานนะคะ ตัวนี้มันจะต้องลงมาเป็นซิงเกิลโคเชข้ามหลัก ข้ามหลักหนึ่งหลัก นี่ค่ะซิงเกิลเราก็มาดูว่างานเราจบไหม มันจะแทงทะลุแบบนี้ซิงเกิลโคเชค่ะ จบงานตัดไหมเรามาเช็คว่างานเราเชื่อมถูกด้านหรือเปล่า จุดที่มันเชื่อมต่อ หน้าตาของดอกที่เชื่อมต่อมันจะต้องเหมือนกัน เหมือนกันกับดอกนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจุดที่มันขาดอยู่ก็คือจุดนี้ นี่นะคะ หลังจากซิงเกิลตรงนี้เสร็จแล้ว เราต้องเอามาเชื่อมกับ ุดนี้เพื่อให้งานมันล็อก มันจะซิงเกิลแทงสองด้าน ด้านนี้ แทงทะลุผ่านออกมาแบบนี้นะคะ ไปแทงทะลุตัวนี้ออกมา ถักซิงเกิลค่ะ แล้ว เราก็ตัด ใหม่ ดึงไหมตัวนี้ออกมา จุดที่มันเชื่อมต่อ พอดีดอกแรกที่พี่เริ่มพี่ไม่ได้เริ่มด้วยโซ่เจ็ดพี่เริ่มโดยการที่คล้องไหมเป็นวงกลมถ้าเราเริ่มเป็นโซ่เจ็ดตรงนี้เราจะเห็นเป็นรอยโค้ง งานเราจบแบบนี้นะคะ จุดเชื่อมต่อหน้าตามันจะเหมือนกันกับตอนที่เราถักทุกแถวนะคะหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จแล้วหน้าตาดอกออกมาจะเป็นแบบนี้ ตอนนี้เราก็ถักจำนวนดอกออกมาทั้งหมดที่เราต้องการใช้นะคะ ตัวเสื้อของพี่จะถักแบบนี้สองแถว แล้ว ตรงที่เป็นคอพี่จะถักทั้งหมดสามสิบดอก ต่อเป็นวงกลมแบบนี้ให้พร้อมนะคะ แล้วแขนเสื้อต่อหกดอก EP สองเราจะมาถักตัวโซ่ด้านบนเพื่อเตรียมที่จะต่อเป็นตัวค่ะ สำหรับเสื้อ MF053 EP1 สิ่งที่เราต้องทำต่อนะคะ ก็คือให้เราไปถักชิ้นงาน ชิ้นงานที่จะต้องถักเตรียมไว้ เป็นแถวที่หนึ่งค่ะ แถวที่หนึ่งกับแถวที่สอง เราจะถักแถวที่หนึ่งได้ให้เราถักแถวที่สองออกมาก่อน แถวที่สองพอถักออกมาเสร็จแล้วนะคะ พับครึ่ง เราจะได้จำนวนตัวที่เราจะเว้นเป็นช่วงตรงชิ้นหน้ากับชิ้นหลัง วิธีคำนวณ ถ้าไหมเปลี่ยนนะคะ ถ้าไหมเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนขนาดได้ ให้คำนวณจากแถวที่สองเป็นหลัก เราวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายเราแล้วถักแถวที่สองออกมา พอได้เท่าไหร่เราพับครึ่งที่จะต้องดูนิดนึงก็คือขอให้มันเป็นตัวเลขที่เป็นเลขคู่นะคะ ตัวนี้ของพี่ได้หน้าสิบหลังสิบรวมกันได้ยี่สิบนะคะ ครึ่งหนึ่งของ ยี่สิบก็คือสิบ เอาสิบลบออกหนึ่งจะได้เก้า ได้ตัวที่เป็นด้านหน้ากับด้านหลัง ส่วนแขน แขนให้เรา กะ ได้นะคะ ของพี่ใช้ด้านละหก แขนกว้าง แขนแคบตรงนี้สามารถกำหนดได้ ถ้าไหมคุณได้ขนาดเท่าพี่และรอบอกหนึ่งร้อยเซนใช้สูตรนี้ได้เลย ข้อมูลพี่จะลงไว้ที่แฟนเพจพี่เมย์ แฟนเพจพี่เมย์ชื่อเดียวกับ YouTube ชื่อเมทินีแฮนด์เมดค่ะ